คนทางระยะทางไกลแค่ไหนก็ต้องไปจนได้ท้ามดินท้ามฟ้าฝนตกฟ้าร้องก็ต้องไปครับอ้าวฝนระวักครับไปจนได้จ้ะ lại bán được dài mà nặng lòng 你也在东

Thank you. Ha ha ha!